เราเน้นไกลห่าง มาหาอยากเธอมาคอยเช็ดน้ำตาให้ ช่วยปลอบใจดวงนี้ ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้าย หัวใจอ่อนล้าเธอรู้ ฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอและยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบ่อยครั้งที่ใจฉันคิดวนเวียนเพราะกลัวว่าเธอจะเปลี่ยน ไปกอ็หนทางที่เราอยู่มันช่างห่างกันแสนไกล dày đưa ฉันคิดถึงเธอ